สวัสดีจ้า วัดทุกโรโชปลูกจริง ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงกระบวนการปลูกข้าวกันแล้วจ้า ถ้าอย่างนั้นจะช้าอยู่ใหญ่ เรามีพร้อมทุกอย่าง ตั้งแต่วัตถุดิบเสริมทั้งหลายน้ำส้มควันไม้จุลินทรีย์หน่อกล้วย ยูเรียน้ำชีวภาพ น้ำหมักมูลค้างข่าว ดินก็พร้อม ระบบน้ำก็วางเรียบร้อยแล้ว งั้นเราตามด็อกเตอร์เกลือกไปโลด ขั้นตอนการปลูกข้าวของเราทำหลายลักษณะด้วยกัน มันอยู่ที่บริบทของพื้นพื้นที่ด้วย บางปีฟ้าฝนดี เราไม่สามารถจะทำนาหยอดได้ เพราะน้ำมันมาเร็วในการทำนาของผมมันจะมีหลังจากที่เราเตรียมดินไว้หนึ่งแปลงแล้วเรียบร้อย จากนั้นถ้าเราหยอดหนึ่งนาหยอดด้วยมือ หมายความว่าดินนั้นแห้ง แล้วการทำนาแบบหยอดของอาจารย์เนี่ยเราจะต้องเตรียมเมล็ดพันธุ์ยังไงบ้างครับเพราะ เมล็ดพันธุ์ถือเป็นหัวใจสำคัญมาก ในการทำนาเราเอาข้าวแช่น้ำใส่น้ำส้มคนไม้สักประมาณ1ต่อ50 แช่ไว้เพราะว่าในน้ำส้มคนไม้มันมีสารจิบเบอรีนสูงมาก เป็นน้ำยาเร่งรากชั้นหนึ่ง จากนั้นกลิ่นของน้ำส้มควันไม้เนี่ยมันจะช่วยป้องกันไม่ให้มแมลงไม่ให้มดไม่ให้ปวกไม่ให้หนูเนี่ยมากินเมล็ดของเรา หลังจากแช่เสร็จแล้วบ่มไว้สองเปอร์เซ็นต์มันจะเริ่มมีหัวแตกออกมา แล้วเมล็ดพันธุ์ที่เราแช่น้ำส้มควันไม้ไว้หนึ่งคืนบ่มไว้สองวันเนี่ย สามารถนำไปหยอดได้หรือเปล่า แล้วการหยอดของอาจารย์เนี่ยหยอดยังไงครับ เรื่องหยอดข้าวเนี่ยผมไม่ถนัดจริงๆ แต่ถ้าให้หยอดผู้หญิงเนี่ยหอยไม่ต้องสอนละครับ มันเป็นเองเย้ยเรื่องจริงจะมาพูดทำไมเนี่ยอาจารย์ว่าเรื่องหยอดต่อเลยดีกว่าครับผมหลังจากที่เราตีเทือกเรียบร้อยแล้วก็จะเอาเมล็ดไปหยอด โดยการขึงเชือกห่างกัน 50เซน50เซนเป็นเชือกเส้นตรงไว้เลย แล้วก็หยอดจุดหนึ่งห้าเมล็ดห้าเมล็ดนี่หมายถึงพันธุ์ข้าวหอมมะลิเพราะข้าวหอมมะลิหนึ่งเมล็ดมันจะแตกได้ 40 ต้นโดยเฉลี่ย ก็คือ 40 รวง ถ้าเราใส่ห้าเมล็ดมันก็จะได้ 200 ต้น เพราะนั้นแต่ละเมล็ดเนี่ยจะต้องห่างกันในกลุ่มของมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเราใส่ไปห้าเมล็ดห่างกัน 3 นิ้วฟุต การหยอดคือจับข้ามาทีละเมล็ดหยอดลงไป หยอดลงไปลึกลงไปแค่เพียงเซนเดียว เพื่อกันไม่ให้นกมันเห็น อันนี้หมายถึงการดินมันแห้ง หลังจากที่เราตีเทือกแห้งแล้วเนี่ยเราหยอดไปได้เรื่อยๆ จุดละห้าเมล็ดห้าเมล็ดห่างกัน 3 นิ้วไปเรื่อยๆไร่หนึ่งเนี่ยเราก็ใช้เวลาประมาณวันหนึ่งสำหรับคนคนเดียวนะ การที่เรากำหนดจำนวนเมล็ดที่หยอดชัดเจนขนาดนี้ ข้าวที่ออกรวงมาจะได้ผลผลิตตามเป้าที่เราวางไว้ไหมครับ เวลาข้าวมันแตกกอขึ้นมา มันจะออกมาเป็นห้าต้น พอมันแตกกอจริงมันจะขยายไปเรื่อยจนถึง 200 ต้น ใน 1 กลุ่ม1กอเนี่ยนะไล่หนึ่งพันหกพันสี่ร้อยกอหกพันสี่ร้อยกลุ่ม กลุ่มหนึ่งมีต้นข้าวอยู่ 200 ต้น คือ 200รวง รวงหนึ่งมีประมาณ 200 เมล็ด เพราะฉะนั้นกลุ่มหนึ่งหรือกอหนึ่งเนี่ยมันก็จะมี 40,000เมล็ด กิโลหนึ่งสามหมื่นเมล็ดเท่านั้นเอง เพราะนั้นหนึ่งกลุ่มหรือหนึ่งกอเนี่ยมันจะได้กอละกิโลเศษกิโลหนึ่งกับสองขีดสามขีดไปหกพันสี่ร้อยกอก็อย่างน้อยคือหกพันสี่ร้อยกิโล ต่อหนึ่งไร่ คราวนี้ก็กระจ่างแจ้งกันแล้วครับสำหรับการทำน้ำแบบหยอดในฉบับของด็อกเตอร์เคริกสำหรับผมตอนนี้เคลียร์ชัดเจนโอ้สุดยอดอะ ในเรื่องการหย่อนเมล็ดข้าว แล้วเรื่องการดูแลล่ะครับ มันต้องพิธีพิถันขนาดไหนครับเนี่ยถึงจะประคับประคองให้หนึ่งไร่ได้ข้าวเกือบเจ็ดตันตันตันหลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในเดือนแรกสัปดาห์แรกอาจจะมองไม่เห็นว่าข้าวงอกขึ้นมาแล้วพอสัปดาห์ที่ 2 จะเริ่มเห็นข้าวงอกขึ้นมา ในช่วงนี้สัปดาห์ที่ 2 เราจะเริ่ม ฉีดพ่นจุลินทรีย์หนอกกล้วยน้ำส้มควันไม้ ยูเรียน้ำชีวภาพ 3 อย่างเนี่ยอย่างละ30 ซีซีใส่น้ำ20ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นเน้นลงดินมันจะถูกใบบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไร เหตุผลที่ใช้น้ำส้มุมายเพราะว่ามันมันมีกลิ่น ไล่แมลงสองมันมีสารจิบเบอร์ลีนและก็สารในเนื้อไม้เนี่ยหลายชนิดเพื่อจะสร้างให้ต้นข้าวแข็งแรง มียูเรียน้ำเข้าไปเพื่อต้องการเร่งใบกับต้นให้แข็งแรงนะจุลินทรีย์หนอกกล้วยใส่ลงไปเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ในดินแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตป้องกันเชื้อราเชื้อ โรครากเน่าคนเน่าอะไรต่างๆจุลชรีน่กล้วยช่วยได้ดี เดือนแรกเราจะฉีดทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละครั้ง ขยัน 3 วันครั้งก็ไม่เป็นไร พอเดือนที่ 2 ใบมันแข็งแรงดีแล้ว เริ่มแตกกอแล้วอาจจะใส่ยูเรียน้ำชีภาพนิดหน่อย ประมาณสัก10ซีซีหรือไม่ใส่เลยก็ได้ทุกสัปดาห์หรือทุก 3วันแล้วก็จะฉีด3 ตัวเนี้ยเข้าไปน้ำส้มคนไม้จุลชรีน่กล้วย ซึ่งขาดไม่ได้ แล้วก็น้ำหมักมุนข้างขาวซึ่งมีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมสูง พอเดือนที่ 3 ข้าวจะเริ่มออกรวง เริ่มตั้งท้องแล้วออกรวง ช่วงนี้แหละเราก็จะเพิ่มตัวที่ 4 เข้าไป 1. น้ำส้มคนไม้จุลินทรีย์หนอกกล้วย น้ำหมักมูลข้างคาวหรือมูลมูลสัตว์ต่างๆ และอันที่ 4 ก็คือฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่มันจะเร่งการออกรวงและให้เม็ดเมล็ดมันเต็ม ไม่ให้มีเมล็ดรีบสี่อย่างนี้แล้วก็ฉีดในเดือนที่3และ4ฉีดทุก3วันหรือทุกสัปดาห์ อันนี้คือการดูแลรักษาในการให้อาหารตามตามช่วงฤดูของมัน ไม่เพียงแต่การดูแลเอาใจใส่ในเรื่องปุ๋ยเท่านั้น แต่ต้องเอาใจใส่ในทุกๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องวัชพืชครับ ในพื้นที่หนึ่งไร่ เราสามารถเดินถอนหญ้าเองได้โดยไม่ต้องจ้าง ดรเกริกบอกว่า ชาวนาจะต้องเอาใจใส่พิถีพิถันกันตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนสุดท้ายนะครับ นี่แหละครับ เรียกว่า ทำนาแบบใส่ใจ ถ้าเราเข้าใจทั้งห้ของมันแล้วมันเติบโตยังไงมันใช้ยังไงมันต้องการช่องว่างเท่าไหร่ในการขยายแตกกอเนี่ยเราเข้าใจเขาดูแลเอาใจใส่เขาเขาก็ให้ผลผลิตที่ดีกับเรา เหมือนกับเราจะอยากได้อะไรจากใครแล้วก็ให้เขาก่อน ให้เขาเยอะๆเดี๋ยวเขาตอบมาเอง เยอะกว่านั้นอีก เพราะนั้นเราอยากได้ข้าวดีๆแล้วก็ต้องดูแลเขาดีๆ ให้อาหารเขาเยอะๆเอาใจใส่เขามาก ๆ พืชเขาก็ตอบแทนเรามาแบบนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการทำนา ซึ่งบางทีฟังดูเหมือนอาจจะเข้าใจยาก แต่เราต้องลองทำดูเอง ลองใช้เวลากับมัน อย่าลืมว่าเกษตรกรที่อาชีพทำนานะเราเป็นอาชีพ ถ้าเราซื่อสัตย์ในอาชีพอยู่กับอาชีพ อาชีพนั้นก็จะเจริญ สาธุ รู้วิธีการกันขนาดนี้แล้วก็อย่ามัวแต่รอช้าอยู่ ออกไปเตรียมตัว เตรียมแรงเตรียมรวยกันเลยจ้า ครั้งหน้ามาพบกับเคล็ดลับที่เต็มใจบอกต่อ วิธีเจ๋งๆ กลเม็ดเด็ดพรายในการทำเกษตรกรรม ให้ได้เนื้อให้ได้หนังกับวัดทุกโลโชว์ปลูกเจ๋ง